ความหมายคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ ในสมัยที่เทคโนโลยียังไม่มีความเจริญก้าวหน้าในปัจจุบัน การดำเนินวิถีชีวิตในอดีตเราจะต้องลองผิดลองถูก พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหา จนได้วิธีการที่ถูกต้องและสั่งสมถ่ายทอดความรู้นั้นมาจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน ความรู้เหล่านี้เราเรียกมันว่าภูมิปัญญา ภูมิปัญญาคือองค์ความรู้ที่ผ่านการสั่งสมประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ เลือกสรรปรุงแต่งพัฒนา สืบต่อกันมาเพื่อใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนาการดำเนินชีวิตให้มีความสมดุล กับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย ยกตัวอย่างภูมิปัญญาก็เช่นภูมิปัญญาด้านการแพทย์ภูมิปัญญาด้านภาษา แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นละ่ะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นคือองค์ความรู้และทักษะ ความสามารถของประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะมีความคล้ายหรือความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น เพื่ออช่วยแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นนั้นๆนะคะ ตัวอย่างของภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างเช่นภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ภาคใต้จะมีการกีดยาง เพราะว่าการกรีดยางเนี่ยเป็นอาชีพหลักของคนภาคใต้ ภาคใต้มีฝนตกชุก ยางพาราชอบ ทำให้อาชีพหลักของคนภาคใต้นี่คือการกรีดยาง และอาชีพอีกอย่างหนึ่งของคนภาคใต้คือการทำผ้าบาติก การทำเรือกอและการทำหนังตะลุง ส่วนภูมิปัญญาของภาคเหนือ เช่น การทำล่มบ่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่ การทำขันโตก การรับประทานไส้อั่ว หรือการรับประทานถั่วเน่า เหล่านี้เราจะเห็นว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของภูมิประเทศแล้วก็การดำรงชีวิต แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้มีความสำคัญยังไงบ้าง เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น พระมหากษัตริย์ของไทยเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการต่อสู้กับข้าศึก รวบรวมพื้นแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น ในสมัยสุขโขทยัยเรามีอักษรไทย มีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกทำให้คนไทยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร มีการทำยุทธหัตถีกับข้าศึก ขณะที่ในสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียง พอมีพออยู่พอกินเพื่ออความมั่นคงของชาติ ภูมิปัญญาในข้อ2คือ การสร้างความภูมิใจและศักดิ์ศรี เกียรติภูมิคนไทย อาหารไทย สมุนไพรไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก เช่นอะไรบ้าง เช่นต้มยำกุ้ง ชาวต่างชาติข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อเรียนการทำอาหารไทย และชาวต่างชาติ มาเรียนการชกมวยไทย สิ่งเหล่านี้คือความภาคภูมิใจของคนไทยที่สืบต่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถปรับประยุกต์หลักคำสอนทางพุทธศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสม เพราะสังคมไทย ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา เรามีการดำเนินชีวิต ตามรอยของทางพระพุทธศาสนานำหลักทางพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างเช่น ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การให้อภัยซึ่งกันและกัน หรือการทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นการทำบุญในชีวิตประจำวันเป็นต้นนะคะ ข้อ 4. สร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคม และธรรมชาติอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคม และธรรมชาติอย่างไรบ้าง เรานำภูมิปัญญาด้านนี้มาใช้ในเรื่องของการดำรงอยู่ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างเช่นประเพณี 12 เดือนของภาคกลาง ฮีด12คลอง 14 ของภาคอีสาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนอย่างเช่นประเพณีสงกราน ในช่วงของเดือนเมษายนจะมีความร้อนระอุมากที่สุด เพราะฉะนั้นเราจึงคิดหาวิธีว่าเราจะทำยังไงในช่วงของเดือนนี้ เราอยากจะผ่อนคลายให้มีความเย็นเกิดขึ้น จึงคิดค้นประเพณีสงการขึ้นมาให้เราได้สามารถผ่อนคลายด้วยการเล่นน้ำหรือทำบุญตักบาตรลดน้ำนำหัว ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวและก็ทำความสะอาดบ้าน แล้วการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับคนละ่ะ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยก็คือการผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่น ประเพณีผูกเสี่ยวของจังหวัดขอนแก่น เป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงโด่งดัง การผูกเสี่ยวคือการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่กับคนที่มาจากที่อื่น เพื่อให้มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ตัวอย่างที่เห็นได้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ ในเรื่องของประเพณีบุญบ้างไฟของอีสาน ทำไมคนอีสานจึงต้องจุดบั้งไฟในช่วงของบุญเดือน6 เพราะว่าคนอีสานเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเพื่อขึ้นไปเตือนแถน แถนคือเทพที่คนอีสานนับถือว่าช่วงนี้คือช่วงทำนาแล้วนะ ท่านจะต้องส่งฝนฟ้าลงมาให้กับชาวนาได้ดำเนินชีวิต 5. เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัยเมื่อเวลาผ่านพ้นไป อย่างเช่น แต่ก่อนนี้เรามีเรือ เราสามารถพายเรือโดยใช้ไม้พาย แต่ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแล้ว เราสามารถที่จะนำเครื่องยนต์มาใช้ในการประกอบกับเรือและทำให้เรือแล่นเร็วขึ้นเป็นเรือหางยาว หรือคนในสมัยก่อนใช้วิธีการตำข้าวโดยใช้แรงคน แต่ปัจจุบันเรามีในเรื่องของเครื่องยนต์เราสามารถนำเครื่องยนต์มา ปรับใช้กับการตำข้าว และทุ่นแรงคนลงไปได้เยอะขึ้น หรือการทำปะการังเทียมเพื่ออเป็นที่อยู่ของปะการังเพื่อสร้างปะการังขึ้นมาใหม่ เหล่านี้เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างคนกับทางธรรมชาติ และก็เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาให้เข้ากับสมัยใหม่เกิดขึ้นค่ะ